สำหรับประโยค Ini dia hotel Anda Kita sudah sampai แปลว่า นั่นไงโรงแรมของคุณ พวกเรามาถึงแล้วคำว่า Ini แปลว่า นี่คำว่า Dia แปลว่า เขา มันคำว่า Hotel Anda แปลว่า โรงแรมของคุณ ให้สังเกตว่าภาษาไทย ก็ใช้โครงสร้าง โรงแรมคุณได้เช่นกันคำว่า k ิตาแปลว่า เราคำว่าสุดาแปลว่า แล้วคำว่าสามไปแปลว่า ถึง มาถึง ให้สังเกตว่าบาฮาซาอินโดนีเซียวางคำวิเศษคือคำว่าสุดา หน้ากริยา ในขณะที่ภาษาไทยวางคำวิเศษขยายคำกริยาไว้ในตำแหน่งหลังคำกริยา สำหรับประโยค Kita benar-benar tepat waktu Jam 8 malam pas แปลว่า เราตรงตามเวลาที่คาดไว้คือ สองทุ่มตรง คำว่า benar แปลว่า ถูก เมื่อเอาใช้เป็นคำซ้ำว่า benar-benar จะแปลว่า จริงๆคำว่า tepat แปลว่า ถูกต้องคำว่า waktu แปลว่า เวลา เมื่อใช้ร่วมกับ tepat จะแปลว่า ตรงเวลาคำว่า jam แปลว่า ชั่วโมงคำว่า malam แปลว่า ตอนเย็น หรือตอนค่ำในที่นี้คือคำว่า ทุ่มในภาษาไทยคำว่า pas แปลว่า ตรง พอดิบพอดี